thank you ฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ เขากำหนดว่า f 3เนี่ยเท่ากับลบ2 f พาม3เท่ากับ5แล้วกำหนดฟังก์ชัน g เนี่ยเป็นฟังก์ชันในรูปของเศษส่วนนะครับ ส่วนของ f(x) ส่วนด้วย x กำลัง 2บวก1 หา g พาม3สินะครับ ถ้าเราดูว่าในการได้มาของ g พาม3เนี่ยนะครับวิธีทำนะครับ เราต้องการหา g พาม3ถ้าเราสร้าง g พามเลยได้ครับ g p a r x ได้ ไม่มีปัญหานะครับแต่ gx ของเราเนี่ยนะครับ gx ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันเศษส่วนเราทำยังไงครับ เมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มานะครับในรูปเศษส่วนเราก็ย่อมได้เลยครับ g พาของเศษส่วนได้อ่าข้างล่างคูณผลดิฟข้างบนใช่ไหมครับลบนะครับข้างบนนะครับแล้วก็คูณ ตัวส่วนดิฟนะครับ ได้ 2x นะครับ ตรงนี้ใครไม่ทันย้อนกลับไปดูการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรในรูปเศษส่วนนะครับ กลับไปดูนะครับ ส่วนด้วยอะไรครับ ส่วนด้วยฟังก์ชันตัวล่างยกกำลังอะไรครับ 2 สบายมากครับ เห็นไหมครับ g พาม3ถ้าเราจำสูตรได้ ทุกอย่างออกมาแล้วครับ เนื่องจาก g พาม x หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ g พาม3 ก็ย่อมแทนค่า x ด้วยเลข3 ครับ ได้ 3กำลัง 2 บวกอะไรครับบวก1คูณ f พามอะไรครับ f พาม3นะครับลบกับ f 3 คูณด้วย 3 คูณ 2 เป็น 6 นะครับจัคูณเลยนะครับ ส่วนด้วยอะไรครับ ตัวนี้ได้ 3กำลัง 2 บวก 1 ทั้งหมดกำลังอะไรครับ2นะครับก็จะได้ว่าตัวนี้เป็น 10นะครับคูณกับ f พาม3ก็คือเลขอะไรครับ เลข 5 ให้มาเนี่ยนะครับ f พาม3เท่ากับเลข5้าอ2ก็ 100นะครับข้างล่างได้ 100 เพราะฉะนั้นข้างบนได้ 50นะครับบวก 10 อะไรครับ6 2 12นะครับส่วนด้วย 100 ข้างบนก็ออกมาเป็น 62 ส่วน 100นะครับจะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้หรือตอบ 0.62 ก็ได้นะครับส่วนร้อยก็ตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่าต่อไป โจทย์ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับ โจทย์ก็ลักษณะคล้าย ๆกันนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ โจทย์ต้องการหาอะไรครับ โจทย์ต้องการหา ฟังก์ชัน g ส่วนด้วย f นะครับ พามของ 2 ถ้าเราดูนะครับว่า g พาม g ส่วน f พาม2เนี่ย เราต้องหาอะไรก่อนครับ เราต้องหา g ส่วน f นะครับ พามอะไรก่อนครับ พาม x ก่อน เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ได้เลยครับ สูตรดิฟผลหาร ดิฟผลหารได้ ตัวล่างนะครับ คูณดิฟตัวบนนะครับ ลบนะครับ ตัวบนนะครับ คูณดิฟตัวล่างนะครับ ส่วนด้วยตัวล่างยกกำลังอะไรครับ ตัวล่างยกกำลัง 2 นะครับ ตรงนี้ก็เป็นสูตรผลหารอีกแล้วนะครับ ให้เช็คดูผลหารนะครับ นั่นแสดงว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับ ที่แน่ๆถ้าเราต้องการ g พาม g ส่วน f นะครับ พาม x ตัวเนี้ยนะครับที่เราสร้างไว้แล้วนะครับ เราต้องการ g ส่วน f พามของ2นะครับเหตุการณ์ที่เราต้องใช้ก็คือ f อะไรครับ f 2 คูณ g พาม2 ลบอะไรครับ g 2 คูณ f พาม2 ส่วนด้วย f 2 ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับกำลัง 2 นั่นหมายความว่าไล่เช็คครับ เรามีอะไรให้ใช้บ้างนะครับ โจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้าง โจทย์กำหนดว่า f2 นะครับมีค่าเท่ากับ 2 ตัวแรกได้แล้วครับ g พาม2 มีไหมยังไม่มีนะครับ เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปสร้างนะครับ หรือไปหาว่าอยู่ตรงไหน ที่โจทย์กำหนดให้ ลบกับ g 2 g 2ก็ยังไม่มีนะครับ g 2ก็ยังไม่มีนะครับ คูณกับ f พาม2โอเค f พาม2 มีแล้วก็คือเลขอะไรครับ เลข2ส่วนด้วยนะครับ f 2มีแล้วก็คือ 2 กำลังอะไรครับ 2 ตอนนี้สิ่งที่เราขาดมีอยู่ 2 ค่า ค่าแรกก็คือ g พาร์ท2นะครับ ค่าที่ 2 ก็คือ g 2นะครับเราจะไปเอามาจากไหนล่ะนะครับเราจะเอาไปเอามาจากไหนนะครับ นี่ครับ f x เท่ากับ x กำลัง 3ลบ x กำลัง 2 บวกอะไรครับบวก gx นะครับ จะขอใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์นะครับ เรามาใช้ตรงนี้ เราจะเริ่มสร้าง G2 ก่อนแล้วกันนะครับ สร้าง GX ก่อนก็ได้ บางคนจะงงนะครับ จาก fx มีค่าเท่ากับ x กำลัง3นะครับลบ x กำลัง 2 บวก g อะไรครับ gx เพราะฉะนั้น gx ของพวกเราที่จะได้มาก็คือ fx นะครับ ลบ x กำลัง3นะครับบวก x กำลัง 2 จัดรูปเฉยๆ นะ ตรงนี้จัดรูปเฉยๆ นะครับ ใครจะจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ถ้าไม่จัดก็หาไปเลยนะครับถ้าจัดก็กันการงงนิดนึงนะครับค่าแรกที่อาจารย์ต้องการหาก็คือ g อะไรครับ g 2อาจารย์ต้องใช้ได้ f อะไรครับ f 2ลบนะครับ2กำลัง3นะครับแล้วก็บวกกับ 2กำลังอะไรครับกำลัง 2 f 2เราทราบค่าอยู่แล้วก็คือเลข2นะครับลบกับ 8 แล้วก็บวกกับอะไรครับ บวกกับ4นะครับก็ ทางบวกก็จะเป็น 6 ทาง ลบ 8 ตอบลบอะไรครับลบ2อ่ะ g 2ผ่านนะครับ g 2ผ่าน ตอนนี้ค้าง g พาม2นะครับค้าง g พาม2แล้ว g พาม2มายังไงล่ะ g พาม2ก็ต้องได้ g อะไรมาก่อนครับ ได้ g พามมาก่อนอ่ะ g พามก็ดิฟมาทีละตัวเลยนะครับตัวแรกก็ได้ f อะไรครับ f พาม x นะครับลบ 3x กำลัง2นะครับบวก 2 อะไรครับ บวก 2x อ่า g พาม2 ก็จะเป็น f พาม2นะครับลบ 3 คูณ 2กำลัง 2 บวก 2 คูณ2นะครับ f พาม2เราทราบค่าแล้วคือเลข 2 นะครับลบ 2กำลัง 2 เป็น 4 4 3 12 ได้ลบ 12 นะครับบวก4นะครับทางบวกเราได้ 6 ลบ 12 เพราะฉะนั้นได้ลบอะไรครับ ลบ 6 G พามสองเราก็ผ่านละนะครับ G พามสองเราก็ผ่านละนั่นก็คือเราก็จะคำนวณค่าต่อไปนะครับ เราก็จะคำนวณค่าต่อไปได้ 2 g พาทสเราได้ลบเลยนะครับลบ6ลบกับ g 2เมื่อกี้เราได้ลบเลยครับลบ2แล้วคูณเลยครับ คูณ 2 ส่วนด้วย4นะ2ลบ2เป็น 4 เพราะฉะนั้นข้างบนได้ลบ10เลยครับลบ12บวกอะไรครับบวก4แล้วก็ส่วนด้วย4นะครับ ข้างบนได้ลบ8นะครับส่วนด้วย4นะครับ ตอบลบเลยครับลบ2นะครับผลการคำนวณที่เขาต้องการก็จะตอบลบ2นะครับ Thank you.